อัศพันอยู่ไหนอะฮะอยู่ไหน อยู่ในประเทศไทยครับ ไม่ได้ยินเสียงอะชิมอนกดใหม่เดี๋ยวกดใหม่ไม่ได้ยินเสียงอ่ะเอออ่ะทีนี้ไม่ได้ยินเสียงพี่กันแล้วได้ยินหมได้ยินแล้วชิมอนได้ยินแต่เราไม่ได้ยินฮัลโหลฮัลโหลมันได้ยินแต่มันเบามากแป๊บนึง ฮัลโหล ได้ยินบ้นไหมอ่าได้ยินแล้วได้ยินแล้ว อ๋อต้องคุยแบบนี้พี่การอ๋อได้ยินแล้วได้ยินแล้วิพี่การอยู่ไหนอยู่อยู่สยามอ๋ออยู่สยามโอ้ยอยากไปจังเลย มาดิอยู่ไหนอะนี่ขับรถอยู่หรอ ขับรถอยู่สีลมเขาห้ามเล่นโทรศัพท์นะขับรถอะจริงเหรอ อะไรนะแบบโอ้ ไม่ต้องพูด